你爱。 หลักการสร้างเสียงดนตรีอย่างง่าย ๆ การสร้างเสียงดนตรีขึ้นใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง เพราะนวัตกรรมหมายถึง การประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน การสร้างเสียงดนตรีด้วยตัวเอง จะทำให้สื่อที่ผลิตออกมาถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์และเป็นเรื่องที่ครูอุ๋มอยากให้ผู้เรียนให้ความสำคัญให้มากที่สุด พราะการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณของนักคิดสร้างสรรค์อย่างร้ายแรง จริงๆ แล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีมีหลายกิจกรรมด้วยกัน ดังที่ทรูปลูกปัญญาได้เคยสรุปไว้ในเว็บไซต์ว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้แก่ การขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของดนตรี การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุท้องถิ่น ซึ่งจะได้เครื่องดนตรีที่ให้เสียงแปลกๆการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง โดยอาจประดิษฐ์ใช้กับหลายๆ เพลง หรือจะเป็นการแต่งเพลงอย่างง่าย ๆ โดยนำเอาทำนองสั้นๆ มาใส่เนื้อเพลงใหม่ หรือนำเนื้อเพลงมาใส่ทำนองเพลงใหม่ ให้สัมพันธ์กัน แต่สำหรับบทเรียนในคลิปนี้ จะเป็นการสอนเรื่องหลักการสร้างเสียงดนตรีอย่างง่าย ๆ ที่ทำได้ไม่ยากเลย นั่นคือ การทำดนตรีป่า หรืออะแคปเปลา นั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย ปาก นอกจากจะมีไว้สื่อสารด้วยคำพูด ร้องเพลงด้วยเสียง ปากยังสามารถทำดนตรีได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เริ่มต้นจากมนุษย์กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากอวัยวะที่อยู่ใต้จมูกได้มากกว่าที่ทุกคนใช้ พวกเขาใช้หลักการสร้างจังหวะและเสียงดนตรี คงเคยได้ยินบีทบ็อกซ์ความหมายของคำนี้คือ การทำเสียงดนตรีจากปาก เป็นเสียงกลองบ้างเสียงสครัชคล้ายเสียงแผ่น เหมือนพวกดีเจบ้าง หรือเป็นเสียงจากเครื่องดนตรีอื่นๆ ข้อดีของดนตรีปากคือ มันอยู่ที่ปาก ปากของคนเราสามารถทำบีทบ็อกซ์ได้หมด นั่นเองคือความมหัศจรรย์ และความพิเศษของปาก ที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ นอกจากอวัยวะในร่างกายของเราเองบีทบ็อกซ์เริ่มต้นที่นิวยอร์ก โดยศิลปินฮิปฮอป ในช่วงนั้น ยังไม่เป็นที่นิยม แต่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในปี 1995บิทบ็อกซ์ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับอะคปเปลา เพราะเป็นดนตรีที่ทำเสียงจากปากเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงสไตล์มากกว่า เพราะอะคปเปลาจะเน้นไปที่การร้อง แต่บีทบ็อกซ์จะเน้นไปที่จังหวะมากกว่า อะคปเพลา เป็นการสร้างสรรค์เสียงดนตรีด้วยปากแบบแยกกันคนละชิ้น คนละคน แต่สำหรับบีทบ็อกซ์คนเดียวสามารถทำได้หลายๆ เสียงพร้อมกันเลย ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหา เรื่องเครื่องดนตรีไม่มีได้เป็นอย่างมาก หรือใครก็ตามที่เล่นดนตรีไม่เป็น การใช้ดนตรีปากช่วย บวกกับความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้เราได้เสียงดนตรีที่เป็นลิขสิทธิ์ตัวเองได้ไม่ยากเลย แถมไม่ซ้ำแบบใครด้วย คนไทยที่เล่นบีทบ็อกซ์เก่งๆ ก็อย่างเช่น วงไทเทเนียมก้านคอคลับ มาถึงตรงนี้ครูอุ๋มอยากสรุปหลักการพื้นฐาน การเป่าเสียงดนตรีจากปากแบบบีทบ็อกซ์ เสียงบังคับพื้นฐานจะเริ่มฝึก จากเสียงกลองชุดเป็นหลัก โดยมีเสียงกระเดื่อง หรือคิกเสียงไฮแฮทและสแนร์โดยช่วงเริ่มต้นเราอาจทำได้เหมือนกัน แต่พอไปถึงขั้นสูงแต่ละคนจะมีเสียงดนตรีปากที่แตกต่างกันไปตามน้ำเสียงและเส้นเสียง บางคนอาจทำเสียงนั้นได้ แต่บางคนทำไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทักษะเชิงลึกที่สัมพันธ์กับพันธุกรรมด้วย ร่างกายและอวัยวะ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม เรื่องนี้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์โดยตรงเลย เพราะขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดผสานกับการควบคุมการออกเสียง การห่อลิ้น และความพยายามแกะซาวให้ละเอียด และเหมือนเครื่องดนตรีจริงให้มากที่สุด ฐานเสียงต้องแน่น จังหวะต้องตรง แต่สิ่งสำคัญคือ การทำเสียงดนตรีด้วยปาก ต้องไม่ใช่การเลียนแบบชาวบ้าน แต่ต้องหาสไตล์ของตัวเองให้เจอ แล้วถ่ายทอดออกมา มาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะสนใจบีทบ็อกซ์และอะแคปเปล่าแล้ว ลองทำกันดูเลยดีกว่าทุ่มมับทุ่มมับทุ่มมับทุ่มมับ